ประเภทของสารสนเทศ การจำแนกประเภทของสารสนเทศที่นิยมใช้คือ การจำแนกประเภทตามแหล่งสารสนเทศ และตามประเภทของสื่อบันทึกสารสนเทศ ดังนี้ 1. สารสนเทศจำแนกตามแหล่งสารสนเทศ หมายถึง การจำแนกสารสนเทศตามการรวบรวมหรือการจัดทำสารสนเทศ ซึ่งจำแนกได้เป็น แหล่งปฐมภูมิ แหล่งทุติยภูมิ และแหล่งตติยภูมิ แหล่งปฐมภูมิหมายถึง สารสนเทศที่ได้จากต้นแหล่งโดยวิธีการศึกษาค้นคว้าวิจัย การคิดค้นทฤษฎีใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีการนำไปเผยแพร่ความรู้เป็นครั้งแรก เช่น วารสาร รายงานการวิจัย รายงานการประชุม สัมมนาทางวิชาการ สิทธิบัตร เอกสารมาตรฐานต่างๆ ต้นฉบับตัวเขียน จดหมายเหตุ และวิทยานิพนธ์ แหล่งทุติยภูมิหมายถึง สารสนเทศที่มีการรวบรวมจากสารสนเทศที่มีการเผยแพร่แล้ว หรือรวบรวมเรียบเรียงจากสารสนเทศปฐมภูมิ เพื่อใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เข้าใจง่ายขึ้น เช่น หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ รวมทั้ง หนังสือต่างๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ แหล่งตติยภูมิ หมายถึง สารสนเทศที่จัดดำเนินการเพื่อใช้ค้นหาสารสนเทศปฐมภูมิ และทุติยภูมิ สารสนเทศตติยภูมิ จะไม่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้สาขาวิชาต่างๆ แต่จะใช้ประโยชน์ในการค้นหาสารสนเทศที่ให้ความรู้จากแหล่งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เช่น บรรณานุกรม นามานุกรม 2. สารสนเทศตามประเภทของสื่อบันทึกสารสนเทศ การจำแนกสารสนเทศตามสื่อที่จัดเก็บ หรือสื่อที่ใช้บันทึกความรู้ เป็นการจำแนกตามพัฒนาการของวัตถุที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อใช้เขียน หรือบันทึกความรู้ได้แก่ กระดาษ วัสดุย่อส่วน สื่อแม่เหล็ก สื่อแสง กระดาษเป็นสื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ได้ง่าย และมีการบันทึกความรู้และประสบการณ์ จนกระทั่งเป็นการคุ้นเคยของมนุษย์ในการขีดเขียน และการพิมพ์เรื่องราวต่างๆ เพื่อเผยแพร่ในสังคม สิ่งพิมพ์ในลักษณะกระดาษได้แก่ หนังสือวารสาร รายงานการวิจัย เอกสารต่างๆ วัสดุย่อส่วน หรือไมโครฟอร์มคือสื่อที่มีการบันทึกสารสนเทศที่เป็นแผ่นฟิล์ม ถ่ายรูปเอกสารย่อส่วนในขนาดต่างๆ ลงบนฟิล์ม ประเภทฟิล์มม้วนเรียกว่าไมโครฟิล์มและฟิล์มแผ่นเรียกว่าไมโครฟิชการถ่ายรูปเนื้อหาเอกสารบนฟิล์ม จะเรียงลำดับเนื้อหาตามต้นฉบับ วัสดุย่อส่วนใช้จัดเก็บสำเนาต้นฉบับ ทั้งที่เป็นวารสาร เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารสำคัญ วิทยานิพนธ์เป็นต้น สื่อแม่เหล็ก เป็นวัสดุสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก สามารถใช้บันทึกและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้อย่างสะดวก การใช้สื่อแม่เหล็ก เป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางและจัดเก็บข้อมูลได้ ทั้งแบบอนาล็อก และดิจิตอลสื่อแม่เหล็กที่จัดเก็บข้อมูลอนาล็อก เช่น เทปวิดีทัศน์และเทปบันทึกเสียง สื่อแม่เหล็กที่จัดเก็บข้อมูลดิจิตอลเช่น เทปแม่เหล็กฮาร์ดดิสและดิสเกตในปัจจุบันสื่อเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาให้บรรจุข้อมูลได้มากขึ้น และปรับแก้ไขข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น สื่อแสงหรือสื่อออปติกเป็นสื่อที่มีการบันทึกข้อมูลและอ่านข้อมูลโดยใช้แสงเลเซอร์ ข้อมูลที่บันทึกลงสื่อแสงเป็นข้อมูลดิจิตอลเช่น CD-ROM และ DVD ซึ่งมีความจุมากกว่าและนิยมใช้บันทึกภาพยนตร์